ได้แล้วควรรีบเลิกโหหมดตัวชัวร์ไปแล้วผมมาที่ผมยังยืนยันที่เบ็ดห้าสิบเวลามันดูดเราเราอย่าไปลดเบ็ดนะผมเยป้ยป้ยปโอเคครับผมกอกรา ท่านหนึ่งด้วยนะผมวันนี้ก็ผมหนุ่มนะกลือในกระแรับอมและตอนนี้เล่นในเกมฟอร์จูนอุ้ยเกินเกินเกินนะผมแล้ววันนี้เรามาที่ทุน 300บาทก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ก็ subscribe นะกันเลยกันด้วยนะครับผมนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาผมลงคลิปนะมาฟอร์จูนออกนะผม หรือสล็อตวัวทองนั่นเองนะ โอ้โหนี่มาทุนน้อยผม 300 บาทถ้าใครยังไม่รับชมคลิปฟอร์จูนเมาส์ที่แตกทุน 500 แตก 10,000ก็อย่าลืมไปรับชมกันนะผมอ่าโอเคก็คำเตือนนะผมคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิง ไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18 ปี ควรได้รับคำแนะนำในการรับชม ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีควรแนะนำในการรับชมนะย้ำๆนะผมย้ำหน่อยก็จะบอกไว้ก่อนนะผมว่าวันนี้ผมมาทุนน้อย เลยเอติมเลยกับผมคืออย่างว่ากูกกทีเดียวในกำไรเฉยเลยอะกำไรมากี่ร้อยวะเนี่ยกำไรมาห้าร้อยโอ้โหว่ดกินมันบักวะกินบักเกินไปหรือเปล่าถามแค่นี้ล่ะ เกมมันไม่ได้บั๊กนะผมแต่มันโอ้โหเกมนี้มันมันมันแจกนะ ตอนนี้มันแจกมากๆเลยนะผมใครจะเล่นผมแนะนำให้เล่นตามเกมพวกฟอร์จูนออฟฟอร์จูนเมาส์เลยนะ โอ้แตกดีเกินนะผมแตกเว้ยเว้ยวังอลัมพบกอะไอ้เย็กเป็กโอ้กดสามสี่ดี แม่งมากำไรมาเท่าไหร่เนี่ยกำไรมาเจ็ดแปดร้อยแล้วอะเกินไปเลยป่ะไอ้ไม่นี่ละโอ้โหที่เงียบเมื่อกี้ไม่ใช่อะไรกำลังเหวออยู่ มาได้ยังไงนะผมเอาไปกันต่อเลยแกเบผมเดินไปเดินไหมไม่เอาเตอขาสองช่องไปผมวันนี้ขอ วันนี้ขอสักพันห้าละกันนะผมว่าหนึ่งพันมันถึงแล้วเนาะทุนสามร้อยเราขอสักพันห้าละกันสี่ห้าเท่าของเงินทุนนะผมว่าเวลาเล่นเราต้องมีเป้าหมายนะถ้าไม่มีเป้าหมาย เราจะโดนแดกนะผม เกมคำว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้นไม่ได้อยู่ในเกมพวกแค่นี้เลยนะครับผมนี่มึงพยายามยิ้มมึงยิ่งโดนแดกเข้าใจไหมไปให้ผมไปอันยาวๆนะจะกลับมารบทุนเลยเฮ้ย เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยผมถ้าเกมช่วงแรกมันแตกแบบกดเป็นแตกกดเป็นแตกช่วงหลังๆ มันจะดูดคืนแบบ บันไลนะผมก็ถ้าใครได้แล้วควรรีบเลิกนะมันเป็นปกติของทุกเกมแหละ ได้แล้วมันก็จะดูดคืน ถ้าไม่ถ้าแบบไม่หยุดนะป้าผม 10%ของเงินทุนจัดไปจริงเวลาเล่นผมไม่แนะนำให้เล่นแบบเกินเกิน 10%ของเงินทุนนะผม จริงคนเล่น 5%ก็ได้จริง ๆอ่ะสมมติแบบมีมี 300เล่นละสิตาสิบห้าบาทนะผม เพื่อจะมันจะเป็นการให้แบบเขาเรียกอะไรมันจะเป็นการหมุนเวียนเงินที่แบบดีกว่านะผมถ้าเล่นเกินทุนแบบ อ่ะมันได้มันได้เยอะจริง แต่ถ้าเสียก็เสียเยอะนะผมหมดไว้ด้วยอ่าไปผมโอ้โหกลับมาคืนทุนจากพันกว่าไอ้ยางงไปหมดแล้วโอ้ยเพื่อนจะหมดตู้เลยี่จะหมดตู้เลย ถึงบอกนะผม ถ้าได้แล้วควรรีบเลิกโหหมดตู้ชัวร์ไปแล้วผม มาที่ผมยังยืนยันที่เบ็ดห้าสิบเวลามันดูดเราเราอย่าไปลดเบ็ดนะผม y i ้ p e e y i p p e โอ้ ดอกเดียวถึงเป้าเลยว่ะ โอ้ เกือบหมดตูดเกือบหมดตูดนะครับท่านผู้ชมโอเคถึงเป้าแล้วนะ ผมก็ขอเลิกดีกว่า ไม่น่าไปต่อเท่าไหร่นะผมเมื่อกี้เกือบหมดตูดนะ ใครชอบคลิปนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนุ่มนักเลือกันด้วยนะ ผมและนเลืมกดกระดิ่งติดตาม เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะ โอเค ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ